ายไวบอดที่คาดนานซิตี้รวมพลคนล้านนาตะวันออกเมืองดอก ศักดิ์ศรีนักเตะฝีเท้าดีนานสิบปีบ้านเรา ลูกกลมมคนนิยมเล่นทั่วโลก ใช้เท้าเตะทรงสนุกเฮฮารูปแบบของเกมกีฬาด้วยแรงศรัทธาก่อเกิดความสามัคคีกองหลังกองกลางกองหน้า ช่วยกันพาลูก บอลขึ้นไปยิง พวกเรานั้นเป็นกองเชียร์เต้นรำร้องเพลงคอยให้กำลังใจ นักเตะเราสู้ขาดใจ ลงสนามครั้งใดเก็บชัยชนะทุกคราสันโว สันโวกันเข้าไป เพื่อนำชัย ชัยชนะมาให้พวกเรา สู้ สู้ สู้เต็มที่ สู้วันนี้สู้จนสุดใจ กองเชียร์เราเชียร์ขาดใจ เชียร์นานสิตีนี่ไง นักเตะของเรา เยาวชนเราคนรุ่นใหม่ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ด้วยแรงศรัทธาสร้างความสามัคคี รวมพล เชียร์ฟุตบอลนาน นานคือนานสิตีสโมสร ฟุตบอลแห่งศักดิ์ศรีคือนานสิตีเยาวชนบ้านเรานานนานนานสิตี ไปวายปอนพิฆาตนานซิตี้ นฟุตบอลแห่งศักดิ์ศรีคือนานซิตี้เยาวชนบ้านเรา นานนานนานซิตี้ชายาควายปอนขาด